ทคนิคการหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานนะคะ มีดังนี้ เขาบอกว่าเทคนิคการหลีกเลี่ยงนะคะ ก็คืออันดับแรกนะคะค้นคว้าข้อมูลจากหลายๆแหล่งอ่านให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และเขียนผลงานด้วยสำนวนของตัวเองเข้าใจไหมมันจะมีในลักษณะเนี้ยสมมติอาจารย์ค้นคว้าหาข้อมูลมาเนาะในอนาคตเราเรียนศึกษาศาสตร์เนอะเราก็ต้องทำงานวิชาการอยู่แล้ว อันนี้คือ อาจารย์ยึดในกรณีที่ว่าคุณเรียนสาขาศาสตร์อาจารย์นะศาสตร์ศาสตร์นี้นะแต่ว่าคุณจบไปแล้วคุณจะทำอาชีพอะไรอาจารย์ไม่รู้นะแต่ในฐานะที่คุณเป็นวิชาการทางด้านเนี้ยนะคะปกติเวลาเราหาข้อมูลเนี่ยถึงถึงแม้ว่าจะเป็นหัวข้อเดียวกันเนี่ยแต่เราจะไม่ได้หาข้อมูลแค่เรื่องเดียวเเล่มเดียวหรือชิ้นเดียว เราหาจากหลายๆแหล่ง แล้วก็มาดูเอ๊ะแหล่งนี้เขียนเหมือนกันเลยเอ๊ะไม่สองสามแหล่งนี้เขียน ไม่เหมือนกับสองสามแหล่งนี้อะไรเงี้ยค่ะ เราจะต้องดูหลายหลายแหล่ง เพื่อที่อ่านให้เข้าใจอย่างท่องแท้แล้วเราก็ต้องมาเขียนหรือสรุปหรือวิเคราะห์หรืออะไรก็แล้วแต่ให้เป็นผลงานของตัวเอง เป็นสำนวนของตัวเองใช่ไหมคะอย่างเช่นไอคนนี้บอกว่าการคัดลอกผลงานมี4ประเภทอีกคนนี้บอกมี5ประเภท อันนี้มี6ประเภท คุณจะเชื่อไหนอะเชื่อเชื่อไหม คือไอ้สี่ห้าหกประเภทเนี่ยวตีพิมพ์เผยแพร่มีที่มาชัดเจน มีความน่าเชื่อถือได้ แต่ทฤษฎีของคนนี้มันมีแค่สี่ประเภท ทฤษฎีของคนนี้มีแค่ห้าประเภททฤษฎีของคนนี้มีหกประเภท คุณจะทำไงคะ แล้วคุณจะเชื่อข้อมูลอันไหนอะสี่ห้าหก ก็คือเราอ่ะจะต้องมานั่งอ่านให้เข้าใจ มีเคราะห์นิดนึงก็คืออย่างเช่น 4 ประเภทกับ5ประเภทกับ 6 ประเภทมันกล่าวในเรื่องเดียวกันไหมสี่ประเภทเนี้ยสี่ประเภทของคนเนี้ยกับไอห้าประเภทของคนเนี้ยมันพูดแต่ละประเภทอะบางหัวข้ออาจจะใช่เหมือนกัน หรือบางหัวข้ออาจจะแบบคนนี้มีคนนี้ไม่มีมันเลยมีห้าประเภท แสดงว่าไอคนเนี้ยมัน มันไม่มีประเภทนี้นะเพราะไม่มีประเภทนี้เราแล้วเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ด้วย ประเภทนี้มันใช่ประเภทของการคัดลอกผลงานด้วยหรือไม่ หรือมันสามารถเอาไปรวมอยู่กับ1ใน4 ของหัวข้อก่อนหน้าได้หรือไม่ ถ้าเกิดเป็นประเภทเดียวกันนะคะ มันก็เอามารวมได้ ใช่ไหมคะ เพียงแต่เอกเจ้าของทฤษฎีคนนี้มันแค่แตกออกมานะคะ อันนี้ก็คือการวิเคราะห์ที่คุณจะต้องทำการวิเคราะห์เลยนะคะเขาเรียกวิเคราะห์เสร็จ แล้วคุณก็ต้องเขียนให้มันเป็นสำนวนของตัวเองนะคะอ่ะอันที่2นะคะจดบันทึกย่อทุกครั้งที่อ่านข้อมูล แล้วก็แหล่งกำกับอ้างอิงทุกครั้ง เวลาทำงานนะคะ คุณต้องมีการจดบันทึกย่อทุกครั้งจดป็นชุดย่อหมายถึงว่าบางครั้งอ่านผ่านใช่ไหมเวลาเราอ่านผ่านแต่ว่าข้อมูลไหนที่เป็นสาระสำคัญเราจะไฮไลท์เก็บไว้ ถูกปะ เวลาเราอ่านหนังสือเราจะไฮไลท์ เออ ข้อมูลนี้สำคัญ เราจะไฮไลท์ แต่การไฮไลท์ของเราเนี่ย มันก็ต้องมีแหล่งอ้างอิง แต่ถ้าเกิดเรายังไฮไลท์อยู่ในเปเปอร์นั้นอ่ะมันก็แหล่งอ้างอิงมันก็คือเล่มนั้นแหละ แต่บางครั้งเราพิมพ์ พิมพ์แต่สาระสำคัญโดยที่ไม่ได้ยกข้อมูลอ้างอิงของของเล่มที่เราพิมพ์มา ก็คือหลีกเลี่ยงเนอะมันเป็นเทคนิคที่ที่เราควรจะต้องดึงมาด้วย มานานุกรมหรือหนังสืออ้างอิงมันจะได้เป๊ะว่าเราไม่ได้ไป มาลอยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อมูลเนี้ยมันมาอย่างชัดเจนเนาะแล้วก็เขียนผลงานด้วยภาษาตนเองไม่นำคำของคนอื่นมาใช้ โดยทิ้งเวลาหลังจากอ่านข้อมูลต่างๆนะคะสักพักก่อนจึงเขียนงานตัวเองเนี่ยจะช่วยให้สำนวนในการเขียนเป็นภาษาของเราอย่างแท้จริง คุณเคยอาจารย์เคยเคยเรียนอะไรนะ การย่อความอะ่ะเคยเรียนไหมตอนประถมเลยอะ่ะ เรียนแบบย่อความ อาจารย์ก็จะบอกอ่านหนังสือเหมือนเป็นวรรณกรรมวรรณคดีหนึ่งเรื่อง วรรณกรรมแล้วกันเอมินยอดนักสืบเป็นแบบหนังสืออ่านเล่นอะหนึ่งเล่มอาจจะ50หน้า30หน้า50 หน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์บอกว่าอ่ะอ่านแล้วย่อมา 50 หน้าที่เราอ่านเนี่ยบางคนมันย่อได้แค่หนึ่งหน้าเองใช่ไหมบางคนอาจจะย่อจาก 50เหลือ10หน้าถูกไหมคะแต่บางคน านจนจบแล้วแล้วเขาก็มาสรุปความ แล้วก็เขียนได้ประมาณหน้าหนึ่ง อันนี้เขาก็เลยบอกว่าเเทคนิคการหลีกเลี่ยงคือควรอ่านให้มันแบบจบแล้ว อาจจะไฮไลท์ข้อความสำคัญที่เราคิดว่ามันควรจะต้องมาปรากฏอยู่ในผลงานของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสาระสำคัญที่ควรจะต้องมาอยู่ในเนื้อหาเนี้ยนะคะ อ่านให้จบแล้วค่อยมาเขียนเป็นสำนวนเป็นของตัวเองนะคะ ต่อมา นะคะ คือเขียนโดยใช้วิธีถอดความหรือสรุปสาระสำคัญแทนการคัดลอก และเขียนอ้างอิงให้ถูกต้องนะคะ ถอดความก็คือ ไฮไลท์สาระสำคัญแหละแล้วดึงมาเขียนนะคะแทนการคัดลอก นะคะ ข้อ 5 นะคะก็คือหากจำเป็นต้องนำข้อความนั้นมาอ้างอิง ควรเขียนอ้างอิงให้ชัดเจนนะคะ แล้วก็ใส่เครื่องหมายคำพูดตรงข้อความที่คัดลอกด้วย อันนี้คือเทคนิคการหลีกเลี่ยงง่ายๆเลย นะคะไม่ควรอ่านจากหนังสือเล่มเดียว ควรอ่านจากหลาย ๆแหล่งเราพูดถึงหลายๆแหล่งเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกันไหมหรือว่าบางคนตีความขยายความว่าหัวข้อนี้มันได้ 2 ความหมาย 3 ความหมายแล้วก็ต้องเอามาให้หมดนะคะ